แนะนำแหล่งข้อมูลด้านกราฟิก ในการออกแบบที่ดีนั้น แหล่งข้อมูลถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก เพราะหากนักออกแบบมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ดี จะทำให้งานออกแบบนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกแบบได้ ปัจจุบันแหล่งข้อมูลด้านกราฟิกดีไซน์ มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นของในประเทศไทย หรือของต่างประเทศ เราจะมาลองแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการออกแบบที่สำคัญสำคัญที่นักกราฟิกดีไซน์ สามารถเข้าไปหาความรู้ได้อย่างง่าย ๆ เว็บไซต์แรก คือเว็บไซต์คิด Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากโครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์ ในการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เป็นนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสาร และเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยนิตยสาร Creative Thailand จะทำขึ้นในรูปแบบของ นิตยสารฉบับแจกฟรี รายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้สังคม เล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะปัจจัยการผลิตหลัก สำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในเว็บไซต์นี้ก็จะมีนิตยสารคิด ซึ่งเป็นนิตยสารแจกฟรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ดี ๆ สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ นอกจากนี้ยังมี บทความ วิดีโอ และหนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ดีๆ มากมาย สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ เว็บไซต์ต่อมา คือเว็บไซต์ของ TCDC หรือ Thailand Creative and Design Center หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ TCDC เปิดให้บริการที่กรุงเทพ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 และที่เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงาน ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี TCDC ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต TCDC ไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจัย แต่มุ่งเน้นการเป็นมหรสพทางปัญญา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้าที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในเว็บไซต์นี้ เราจะได้พบกับแหล่งข้อมูลเรียนรู้มากมาย เหตุการณ์ ข่าวสารในวงการด้านการออกแบบ งานศิลปะ และการสร้างสรรค์ต่างๆ มีข่าวสารเกี่ยวกับด้านการจัดนิทรรศการการออกแบบ มีบทความ และหนังสือ เกี่ยวกับการออกแบบในรูปแบบของอีบุ๊กมากมาย ในส่วนของเว็บไซต์ต่างประเทศ เว็บไซต์แรกที่จะแนะนำคือเว็บไซต์ pinterest.com เว็บไซต์ Pinterest เป็นเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้สำหรับการพินหรือปักหมุด เรื่องที่เราสนใจ ซึ่งการปักหมุดใน Pinterest จะแตกต่างจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ก็คือ Pinterest จะเน้นการใช้ภาพเป็นสื่อ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเว็บไซต์นี้ วิธีการใช้งานง่าย ๆ หากเราต้องการที่จะศึกษาหรือค้นหางานประเภทไหน ให้พิมพ์ไปที่ช่องค้นหา จะปรากฏภาพและข้อมูลมากมาย ให้เราได้เรียนรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงตามที่เราสนใจ เช่น หากเราสนใจงานด้านกราฟิกดีไซน์ที่มีส่วนประกอบของตัวอักษร เราอาจพิมพ์ว่า กราฟิกดีไซน์ และไทโปกราฟีเราจะได้งานกราฟิกดีไซน์ ที่มีตัวอักษรเป็นส่วนประกอบนั่นเอง เว็บไซต์ต่อมาเป็นเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันดี นั่นคือเว็บไซต์ YouTube สามารถที่จะใช้เป็นสื่อการสอนและเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ด้านกราฟิกดีไซน์เป็นอย่างดี เพราะมีการทำคลิป เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกดีไซน์ขึ้นมามากมาย เราสามารถเลือกชมได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกแบบ ทฤษฎีสีเบื้องต้น ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ หรือรวมไปถึงการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ ซึ่งมีอยู่มากมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากว่าเราต้องการจะเรียนแบบการเรียนออนไลน์ ขอแนะนำเว็บไซต์ Udemy เว็บไซต์ Udemy เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ จะมีความแตกต่างจากเว็บไซต์ที่เป็นคลิปวิดีโอเพียงอย่างเดียว คือ Udemy จะมีการเรียบเรียงบทเรียนอย่างเป็นระเบียบ สามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราต้องการในเว็บไซต์นี้ ในเว็บไซต์นี้มีทั้งบทเรียนที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบทเรียนที่ สามารถเรียนได้ฟรี เราสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ในส่วนของการค้นหารูปภาพที่เราจะนำมาประกอบในการทำงานกราฟิกดีไซน์ เว็บไซต์ Pixabay ถือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูง มีรูปภาพที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างสรรค์ของคนทั่วโลก มีทั้งแบบฟรี และแบบไม่ฟรี เป็นเว็บไซต์ที่รับความนิยมสูง เหตุเพราะภาพส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนั่นเอง ส่วนเว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำคือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาภาพแบบเวกเตอร์ฟรี นั่นคือเว็บไซต์ allfreedownload.com เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพแบบเวกเตอร์ได้ฟรี เราสามารถนำเอารูปภาพเวกเตอร์ มาแก้ไขในโปรแกรมออกแบบกราฟิกเวกเตอร์ได้ ซึ่งในบทเรียนนี้ เราสามารถโหลดภาพกราฟิก มาจากเว็บไซต์ และทำการแก้ไขในโปรแกรม Inkscape ได้ โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย